5.5โปรแกรมสำหรับการสืบค้นหรือ Search Engine โปรแกรมสำหรับการสืบค้นหรือ Search Engine นั้น เป็นเครื่องมือช่วยค้นและเข้าถึงสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ช่วยให้ค้นสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ และสะดวกรวดเร็ว สามารถสรุปได้ 3 ประเภท คือ นามานุกรม Web Directory กลไกการสืบค้น Web Search Engine และ Meta Search Engine 1. นามานุกรม หรือ Web Directory เป็นเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศที่รวบรวมสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต และคัดแยกสารสนเทศออกเป็นกลุ่มตามเนื้อหาสาขาวิชา การสืบค้นสารสนเทศทำได้โดย การเลือกกลุ่มสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ และเลือกเรื่องต่างๆ ตามหัวข้อย่อยที่นามานุกรมรวบรวมไว้ การสืบค้นสารสนเทศจาก Search Engine ประเภทนี้ ค่อนข้างได้ข้อมูลสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ และมีความถูกต้องมากที่สุด โดยเว็บไซต์ที่จัดเป็น Search Engine ประเภทนี้ได้แก่ 2. กลไกการสืบค้น หรือเว็บ Search Engine เป็นเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศที่อาศัยการทำงานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น โดยทำหน้าที่รวบรวมสารสนเทศ และส่งให้โปรแกรมจัดทำดัชนีตามที่กลไกกำหนด เช่นทำดัชนีจากชื่อเรื่อง หรือชื่อเว็บไซต์เป็นต้น ผู้สืบค้น ต้องพิมพ์คำค้นของเรื่องที่ต้องการสืบค้นลงในช่องที่กำหนด จากนั้นกลไกจะทำหน้าที่คัดเลือกสารสนเทศที่ตรงกับคำค้นมาแสดงผล 3. Meta Search Engine เป็นเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศที่อำนวยความสะดวก โดยมีจุดเด่น คือสามารถช่วยให้ผู้สืบค้นสามารถสืบค้นเชื่อมโยงไปยัง Search Engine ประเภทอื่นๆได้ในคราวเดียวกัน โดยพิมพ์คำค้นลงในช่องที่กำหนด จากนั้น กลไกประเภทนี้จะติดต่อไปยังกลไกการสืบค้นต่างๆ เพื่อสืบค้นสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมาแสดงผลได้แก่ สรุปคือ Search Engine เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่ง Search Engine แต่ละประเภทมีเงื่อนไขข้อเด่นและข้อด้อยที่แตกต่างกัน ดังนั้น ก่อนจะสืบค้น ผู้ใช้ควรเลือกประเภทของ Search Engine ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการมากที่สุด